เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร ต่อมาวันหนึ่ง พอพระโพธิสัตว์มาเยี่ยม ถามข่าวว่า เบื่อหรือไม่ นายพรานจึงตอบว่าตนจะเบื่อนายเพราะเหตุอะไร ในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับ ไม่ได้บกพร่องเลย พรามยังไม่บอกถึงเรื่องที่จะกลับ แต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่า แผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมาย ดารดาษด้วยหมู่มแมลงค่ำทอง มีหญ้าเขียวชอุ่ม หมู่ไม้ร่มรื่นสะบกครณีสวยงาม ระงมด้วยเสียงหง มีกลีบดอกบัวร่วงหล่น อยู่เกลื่อนกราด พระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่รื่นรมเช่นนี้ มีความสุขหาสิ่งใดจะเปรียบไม่ได้ ด้วยบุญของพระองค์ อันเกิดจากอุโบสถศีล พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของพระอินทร์ เพราะฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ไพบูรย์ของพระองค์ เหมือนวิมานเท้าสกเทวราช ท่านคงไม่ปรารถนาวิมานเท้าสกเทวราช ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ท่านปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านั้นภูริทัตกล่าวว่า อย่าพูดอย่างนั้นเลย ยศศักเรา หากเทียบกับพระอินแล้วต่ำกว่าแม่เหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุพวกเราเทียบคนใช้ พระอินยังไม่ได้เลย เราปรารถนาเวชยันปราศาสตร์ ปรารถนาวิมานของหมู่เทวดาทั้งหลาย ต้องการจะได้ความสุขนั้น จึงรักษาอุโบสถศีล อยู่บนจอมปลวกจอมพรานได้โอกาสจึงกล่าวลาว่าข้าพเจ้ากับลูก เข้าป่าล่าสัตว์มานานวัน พวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่า ข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับ โลกมนุษย์ไปหาญาติ พระโพธิสัตว์คิดว่า เมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบาย คงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ เราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่าง แก่พรานนี้ จึงกล่าวว่า ท่านจงรับแก้วมณีทิพนี้ไป เมื่อท่านมีแก้วมณีทิพอยู่ในตัว จะปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนา ท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวง พรานกล่าวว่า พระองค์ตัดเช่นนี้ ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้ว ไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่ อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้าง พระโพธิสัตว์กล่าวว่า นายพราน การรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนัก เมื่อใด ที่ท่านไม่ยินดีพรหมจรรย์ให้มาหาเรา เราจะให้ทรัพย์สมบัติ ท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพ พรานกล่าวว่า ถ้าต้องการทรัพย์สมบัติถ้าพระองค์จะกลับมาอีกครั้ง พระโพธิสัตว์รู้ว่า พรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไป จึงเรียกนาคมานพสี่ตน มานำพรานไปส่งในโลกมนุษย์ พรานบอกลูกว่า สมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงบ้าน จึงเดินล่าสัตว์ ไปเห็นสระน้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบ สองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่ง แล้วลงอาบ พรันนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้น ได้หายกลับไปยังนาคพิภพตามเดิม ผ้านุ่งห่มผืนเก่า สวมใส่ในร่างของสองพ่อลูกนั้น แม้ธนูและหอกได้ปรากฏตามเดิม สมมทัตร้องโวยวายด้วยความเสียดาย จอมปราณปลอบลูกว่า ลูกเอ๋ย เมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่า เราก็ไม่อดตาย แม่สมทัตรู้ว่า คนทั้งสองกลับมาก็ดีใจ จัดข้าวปลาอาหารให้กิน นายพรานกินอาหารอิ่มแล้วก็หลับไป แม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนนานจนถึงป่านนี้ สมทัตตอบแม่ว่า แม่ พระภูริทัตนาคราชพาข้ากับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมา มารดาถามว่าได้แก้วแหวนอะไรอะไรจากพญานาคมาบ้างสมทัตตอบว่า ไม่ได้อะไรกับมาเลยแม่ นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้าง สมทัตตอบว่า พระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึก แต่พ่อไม่รับ พ่อบอกว่าจะบวชนางพรมณีได้ยินดังนั้นก็โกรธกล่าวว่า พ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพัง ไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวช จึงเอาพรั่วสาดข้าวตีหลังพรามผูคำรามว่า ไอพรามชั่วแกจะบวชหรือ ภูริทัตให้แก้วมณีก็ไม่รับ ทำไมไม่บวชเสีย กลับมาให้เห็นหน้าทำไม จอมพรานรู้ว่าภรรยาโมโหงอนจึงปลอบว่า เจ้าอย่ากโกรธนักเลย ข้าเป็นพรานป่า เมื่อป่ายังมีเนื้อ เจ้ายังมีข้าอยู่ เจ้าจะกลัวอะไร ข้าจะท่องไปทุกป่า ล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้า แล้วก็ชวนลูกเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิม